วิวัฒนาการการจัดทำบัญชี จากเดิมทำการบันทึกรายการค้าโดยการจดบันทึกด้วยมือลงในสมุดรายวัน พอถึงสิ้นงวดบัญชีก็ทำการผ่านบัญชีไปบัญชีแยกประเภท จากนั้นรวมยอดบัญชีแยกประเภทและจัดทำงบการเงิน และรายงานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ เมื่อเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดทำบัญชี โดยเริ่มจากการคีย์รายการค้า จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือบันทึกลงแฟ้มข้อมูล ที่เปรียบเสมือนสมุดรายวันทั่วไป เมื่อถึงสิ้นงวดบัญชี คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผล โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ได้ออกมาเป็นรายงานทางการเงิน ทั้งรูปแบบของบัญชีการเงิน และบัญชีบริหาร นอกจากนี้ โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ยังสามารถจัดทำรายงานเชิงเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง กับข้อมูลที่ทำการประมาณค่าไว้ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ จะเห็นได้ว่า ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และใช้ทรัพยากรมนุษย์ หรือพนักงานน้อยลง อีกทั้ง ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นนักบัญชียุคใหม่ต้องก้าวทันเทคโนโลยี ในการเป็นบุคคลที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ